พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทย โดย สวทช ตอน เทคโนโลยีเพื่อการคัดเลือกปาล์มน้ำมันต้นเตี้ยเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต ปาล์มน้ำมัน เป็นพืชเศรษฐกิจที่นำไปแปรรูปเป็นสินค้า และใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นน้ำมันปาล์มซึ่งเป็นที่ต้องการอย่างมากนะครับ นักวิจัยไทยได้ปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมัน ให้มีผลผลิตสูง และเก็บเกี่ยวง่ายโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน วัตถุดิบสำคัญในการผลิตน้ำมันปาล์มค่ะ นักวิจัย สวทช สร้างแผนที่พันธุกรรมความละเอียดสูงจากเครื่องหมายโมเลกุลสนิป และนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลความสูงของลำต้นปาล์มน้ำมัน เพื่อหาเครื่องหมายโมเลกุล ที่สัมพันธ์กับความสูงของลำต้น และนำไปใช้คัดเลือกต้นกล้า ในโครงการปรับปรุงพันธุ์ปาล์มน้ำมันที่ให้ผลผลิตสูง และเก็บเกี่ยวง่าย โดยการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์ มีข้อดีคือช่วยย่นเวลา และช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ในการพัฒนาพันธุ์ปาล์มน้ำมันให้มีลักษณะตามที่ต้องการทำให้ได้พันธุ์ปาล์มน้ำมัน ลำต้นเตี้ย การเก็บเกี่ยวทลายทำได้สะดวกรวดเร็ว และมีอายุการเก็บเกี่ยวนานถึง 30 ปี การเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ำมัน จึงเท่ากับเป็นการช่วยเพิ่มอัตราการผลิตน้ำมันปาล์มให้เพียงพอ และทันต่อความต้องการของประเทศในระยะยาวด้วย วิจัยและพัฒนา โดยไบโอเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000